วันนี้วินนะ เกมของโอเบล่านะครับผมนะราชวงศ์โอเบล่าของเรานะเพื่อนหรืองิ้วนะครับ มาดิเดี๋ยวจัดให้ดูเลยเพื่อน วันนี้ทุนเป็นที่พันห้าพี่ว่าไง เหมือนเดิมนะครับผม ขอเบ็ดยี่ดีกว่า ไปครับ ขอดื่มน้ำสักคู่แป๊บนึงนะชื่นใจ เฮ้อ ชื่น ไปทงมาก่อนเลยเพื่อน โบกไว้หนึ่งกลุ่มตรงนี้ไปดิ ฮึบฮึบกูกูหยาบเฮ้ย ไม่ได้นะงิ้วทงมาดิเออสองทง โบกไปเพื่อนโบกสะบัดสมิธสะบัดเกียงไกล โบกมากูไม่อยากขำเลยอะ เกิบไอเด็กเกิบแต่ด้านเด็กมาหนึ่งโอ้ไงโบกไปหนึ่งกลุ่มเพื่อน โอเคเตกสวยตรงนี้ครับเตกสวย ไหลไปอเฮ้ยทำไมไม่ไหลอะงิ้ว เกิดอะไรขึ้นนะลูกโค้งมาก่อน เฮ้ย จะเกินไปหรือเปล่าเฮ้อโบไปหนึ่งกลุ่มโอ้โห เบากีบเกือบสามมาเด็กหนึ่ง รู้ชะตากูแล้วแหละ ถ้ามาอย่างนี้นะ รู้เลยครับ ไม่หลอดไม่รอดแน่ๆเลย โอเคนะเด็กมาตรงนี้สองสี่ศูนย์นี่เจหนึ่งไอช้า ดีมาได้ทงหนึ่งรอบครับ รู้สึกไม่ค่อยดีเลยครับ เพื่อนจริงๆครับเพื่อนหลักเออ โอเค มีผู้กัน ไหลไปเพื่อนคาบุกิเอ้ยอย่าคาบุกิหนึ่งกูขอโอเคหน้าเด็กมาสวยงามขอลงเกือบสามเพื่อนลงเท้าซิ่งโอเค กลับมาว่ะพันหนึ่งเว้ยนี่กลับมาแล้วครับใบหนึ่งธงโบกเข้าไปที่หน้าหุยเตกสวยเตกอย่างนี้ โอ้โหแต่เบากีบโอ้ หมดคำจะพูดว่ะ เอสามเอ้ยขอได้ว่ะทุกคนคูณแปดคูณสิบแล้วดิ คูณสิบโอ้โหมีลูกเคเบลกิบไอ้ยา แต่ก็รอดนะ ตอนนี้ครับ ถือว่ารอด โอเค สุดท้ายครับเพื่อน โอเครอดอยู่ รอดอยู่สองพันสองเบ็ดเองดีกว่านะ ซื้อไปน่าจะโดนครับเบ็ดห้าสิบเลยครับ วัดไปเลย เออแต่แด่แนวแต่ด้แนว อุ้ยเข้าฟรีเบต้าสิบดีต้องงี้ต้องยันซี่แหละเพื่อน ไอ้น้าเด็กมา สวยครับผมเกิดมาขอทงก่อน โบกให้หน่อย งิ้วโบกให้หน่อยเพื่อน โกงคงชัยโอ้โหใจคอไม่ดีเลย โอเค มาสองกลุ่มตรงนี้ครับ สวยลูกพ่อผางไป แล้วไงต่อ โอ้โหอายาหน้าเด็กสามคาบุกีหนึ่งโอ้โห รู้สึกไม่ค่อยดียังไงไม่รู้ เฮ้ยสองหมุนเพื่อน เอาหน่อยขอร้องสุดท้าย เออทองแดงมาดิ ขอกูขอละ นโมพุทธายะ สวยงาม อุ้ยได้ตัวแพงนี่ตรงนี้ผ่านไปเท่าไหร่เบอนหกร้อยคูณสี่ผ่านไปสองพันสี่งานไหลไอ้หน้าเด็กหนึ่งไอ้หน้าเด็กเต็มข้อไอ้นะกูบอกก่อนนะเต็มข้อไอ้น้าเด็กเต็มข้อตรงนี้ผ่านไปดิห้าพันสี่กูเลิกวู้ โอ้โหกูเลิกเลยครับยายชะม้อยของจริงว่า8,004ทุกคนต้องเลิกแหละครับผมวันนี้ก็ราไรันที่ประมาณ 8,000 นะครับ ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกินของแก้วด้วยครับ ผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบายสมังงิว เอาเป็นล้างงิว